เคยได้ยินชื่อสาทรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำไหมคะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยค่ะ โดยมีอาจารย์สาทรโสรัตประสบสันติ เป็นผู้รวบรวม รักษาดูแลสืบสารแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนที่สำคัญเลยก็ว่าได้ค่ะ ไทยพวนเป็นใครมาจากที่ไหน มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น และแตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นๆอย่างไร ไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอ เรื่องราวดีๆอีกฟ้าฟ้ายังมีมากมาย แล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลม ให้เธอหนีไปจากความวุ่นวาย ไม่ต้องคิดอะไร จำฉันและไปด้วยกัน สวัสดีครับกลับมาพบกับผม และรายการอันซีนอาเซียนกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติชาติพันธุ์ ชาวไทยพวนครับ ที่บ้านหาดเซี่ยว และวันนี้ผมก็ยังอยู่กับอาจารย์วสินครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมต้องรบกวนอาจารย์อีกเช่นเคยครับช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชาวไทยพวนหน่อยครับผมอย่างนี้นะครับกลุ่มชาวไทยพวนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินนะครับ มีการ อพยพโยกย้ายมาตั้งแต่ 200 กว่าปีที่แล้ว ส่วนมากจะอยู่แถวบริเวณภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีที่บ้านมีบ้างที่ลบบุรีที่หรืออพยพมาบริเวณสีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่กรณีของ ชาวเทพวนหัดเซี่ยวเนี่ยนะเป็นพิเศษอพยพมาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีบันทึกเลยในที่วัดหัดเซี่ยวเล่าเลยว่ามีกลุ่มผู้นำชุมชนท่อมทัพนายกองต่างๆ ที่อพยพหนีภัยสงครามต่างๆ เข้ามาในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาชื่อวัดหัดเซี่ยว ลักษณะของวัดหัดเซี่ยวที่สร้างเนี่ยเป็นแบบเดียวกับวัดเชียงขวางหรือวัดพระธาตุแตงโมที่หลวงพระบาง ซึ่งและจากปีพศของการศึกษาค้นคว้าเนี่ย ก็อยู่ในประมาณ 2398 ในสมัยรัชกาลที่ 3 อันนี้ก็คือพื้นที่คนเริ่มอพยพจากบริเวณแรกที่มาอยู่ที่บ้านหัดเซี่ยว ก็สองฝั่งก็ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่บ้านหัดสูง แล้วก็ขยายพื้นที่บริเวณรอบๆของริมแม่น้ำยม ก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเซียว และพัฒนาสืบทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมสืบทอดกันมาก็คือผ้าทอนะเป็นลายตีนจก9ลายที่อยู่กันมายาวนาน แล้วก็มีการสืบค้นคว้าทอกันไปมากมาย และโดยมีผู้บุคคลสำคัญคือคุณลุงสาธร ซึ่งเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำเนี่ยได้รวบรวมศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของผ้าทอหัดเซี่ยว ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำสาทรอาจารย์ครับแล้วในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยพวนนะครับ ได้มีการพัฒนามาอย่างไรบ้างครับ ประเพณีที่เรารู้จักการและโด่งดังในเชิงการท่องเที่ยว คือประเพณีขี่ช้างหัดเซี่ยวหรือบวชช้างลูกแก้ว ซึ่งในในช่วงวันสงการมีขบวนช้าง แล้วก็แล้วก็มีการบวชมีการแต่งตัวนะฮะแล้วก็มีการ แหกขี่ช้างออกจากบ้านแล้วก็มา ล้อม ในอุโบสถเพื่อจะเข้าบวชนะฮะอันนี้ คือเป็นงาน ประเพณีสำคัญ นะ ครับ ที่ทุกคนจะมาร่วมงานช่วงสงการนะฮะแล้วก็2วันนี้ได้มีการพัฒนากลุ่ม ชาวไทยพวนเนี่ยได้ทำการศึกษารวบรวมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน คน ไทยพวน นะฮะแล้วก็มีการค้นคว้าเชื่อมโยงระหว่างเส้นทางคนพวนเข้าไปกลับไปว่าเส้นทางคนพวนที่อพยพมาเนี่ยนะเข้าไปที่ ทุ่งไหหินเชียงขวาง มีศักษณะความ เป็นมาอย่างไรมีมี การเดินทางสืบ สืบทอดสืบค้นคว้าว่า ว่าทำเรื่องผ้าทอ เนี่ย มีในดั้งเดิม ที่ ไทย พล ประเทศ ลาว เป็น ยัง ไง มีไหม แล้วก็ได้รับข้อมูลจากคน ลาวด้วยกันว่า คนลายไทย พลจำนวนหนึ่งอพยพ ที่มีความรู้ความสามารถการทอผ้าต่างมาอยู่ในเมืองไทยหมดแล้ว และองค์ความรู้การทอผ้าเหล่านี้ จึงหลงเหลืออยู่ที่บ้านหาดเซี่ยวเพียงแห่งเดียว ดังนั้นตอนนี้ ทางเทศบาลศรีสัชนาลัยก็กำลังพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เทศบาลศรีสัชนาลัยเนี่ยก็ได้รวบรวมกลุ่มทอผ้ารวบรวมวัฒนธรรมต่างๆ แล้วกำลังจะเชื่อมโยงนะฮะเส้นทางท่องเที่ยวทำที่พักโฮมสเตย์ทำการท่องเที่ยว ร่วมกันกับชุมชนต่างๆอยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ที่จะเชื่อมระหว่างกรมศิลปากร อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยกลุ่มคนไทยพวนหัดเซี่ยว แล้วคนศรีสัชนาลัยท่าชัย เข้ามาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะแต่แกนนำสำคัญตอนนี้ก็คืออบทคือองค์การท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษนะฮะแล้วก็เทศบาลศรีสะไลเทศบาลหัดเซี่ยว ทุกคนร่วมมือกันที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดขึ้นนะณวันนี้คนไทยพนคงไม่ได้จัดการท่องเที่ยวโดยตัวเองทั้งหมด แต่เป็นการเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ในเมืองศรีสัชนาลัย ำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วสินมากๆเลยครับ ผมขอบคุณครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับโหละเอียดทีบเลยครับ หลังจากนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณลุงสาทรเลยครับ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ได้รู้ได้และตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สาทรพิพิธภัณฑ์ ผ้าทองคำบ้านหัดเซี่ยวครับผมที่มีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปีครับ เดี๋ยวเราเข้าไปพบกับอาจารย์สาทรข้างในกันเลยครับ และตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์สาทรแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์สาทรครับสวัสดีครับที่นี่มีการจัดแสดงอะไรบ้างครับ อาจารย์ ครับอันนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นประวัติของชาวไทยพวนนะครับอันนี้ก็แต่งตัวก็ชาวไทยพวนนะครับแล้วก็ไปจัดแสดงไว้ทุกหลังนี่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยภายในครัวเรือน เกี่ยวกับความเป็นมาอันนี้เป็นเรือนใหญ่ อันนี้เป็นยุ้งข้าวเป็นอะไรเนี่ยเราก็จะจัดและอาศัยว่าข้างล่างลูกข้างล่างเราเอามาจัดทำอ๋อก็าก็จะมีข้าวของเครื่องใช้เครื่องใช้มีอะไรหลายๆอย่าง วันอย่างนี้ครับแล้วชาวชาวไทยพวนนี้เขามีภาษาเป็นของตัวเองเอาภาษาไทยพวนมันก็จะเป็นภาษาท้องถิ่นก็ยังติดตัวมาถึงทุกวันนี้ลูก ไทยพวนสระไอเป็นสระเออ ไปไหนไปกะเลย ไปกะเลยไปบ้านใต้ไปบ้านเตอร์อยู่กับไปกับใครไปกับเหออย่างเงี้ยฮะ เจ้าอยู่กะเลย เจ้ามากับใครอะไรมากับใคร่เลดจะไปกะเลอเร็วแล้วเริ่มฟังไม่ทันแล้ว มันก็จะมีเรื่องเล่า ทุกอย่างทุกอันนะฮะที่ในนี้เราก็จะมารวบรวมมาไว้ แล้วลักษณะของบ้านชาวไทยพวนเนี่ยมีลักษณะไงครับอาจารย์อาชาวไทยพวนจริง ๆ สมัยก่อนนี่เขาจะจะปลูกทุกหลัง จะเป็นใต้ถุนสูง เพราะสมัยก่อนเขาใช้ตำข้าวตำข้าวเป็นถุงบาทนะครับครับฮะคือก็จะต้นผมจะโล่งๆทั้นเดี๋ยวนี้เรามาทำยกขึ้นมามาทำใหม่นี่คือเราเอามาไว้เก็บของมีล้อมีเกลียมีบ้านโบกบ้านแง่อะไรตัวอะไรมันก็เขียนไว้นี่หมด นะครับลุงครับ อันนี้คือไว้ทำอะไรครับ ครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นเครื่องกวักฝ้ายทำมาดีกวักฝ้ายกวักฝ้ายกวักฝ้ายกวักคือเขาจะต้องมาวนหูวนอะไรเนี่ยครับเขาจะใช้อย่างนี้แต่ครั้นี้ทุกวันนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วอันนี้เครื่องคันไถเกลือขุบอันนี้ขุบก็ใช้ครับตีทำตมข้าวสมัยก่อน สมัยก่อนต้องใช้เครื่องอ๋อก่อนดำนาใช่ไหมก่อนจะดำต้องตีตรงนี้ ให้ให้ให้ดินมันร่วนก้อนก้อนไถแตกให้ดินมันร่วนใช่